่อไปเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะ การให้อาหารทางสาย ในระดับชั้นที่ 3 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องปฏิบัติด้วยวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัย ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการให้อาหารทางสายที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะอนามัย ให้กับผู้สูงอายุ มีการจัดเก็บอาหารให้คงคุณค่าทางอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกอาหารเหลวที่มีคุณค่า การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ให้อาหารทางสายได้อย่างถูกต้องและสะอาด การให้อาหารทางสายภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบตำแหน่งของสายยางว่าสายยางให้อาหารนั้น อยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องทำก่อนการให้อาหารทุกครั้ง การป้องกันไม่ให้ลมผ่านเข้าทางสายยาง ที่ให้อาหารให้กับผู้สูงอายุ การให้อาหารเหลวประเภทนมผงหรือนมผงสำเร็จรูป โดยวิธีการหยดทางสายยางอย่างถูกวิธี มีการสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น อาการท้องเดิน ท้องผูก ท้องอืด อาการขาดน้ำหรือเกลือแร่ อาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง การขาดสารอาหาร ขาดสมดุลน้ำและเกลือแร่ และนอกจากนั้นจำเป็นจะต้องรายงานให้หัวหน้างานทราบทันเวลา คำแรกคำว่าปวดท้อง ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า โอนากกะอิไต อีกครั้งนะคะ โอนากากะ อิไตแปลว่า ปวดท้อง ส่วนคำว่าท้องผูกนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเดมปิเดมปิแปลว่า ท้องผูก ต่อไปคำว่าท้องอืดนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า โชกาฟูเดียวโชกาฟูเดียวแปลว่า ท้องอืด ถ้าอยากจะบอกว่ามีแก๊สในกระเพาะนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่ากาซึทามาริกาซึทามาริแปลว่า มีแก๊สในกระเพาะค่ะ ต่อไปคำว่าคลื่นไส้นะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮาคิเยกาชิมัสอีกครั้งนะคะฮาคิเยกาชิมัสแปลว่าคลื่นไส้ค่ะ ส่วนคำว่าอาเจียน นะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โอโตชิมัสโอโตชิมัสแปลว่า อาเจียน ถัดมานะคะคำว่าสารอาหาร ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า เอโย เอโย คือคำว่าสารอาหาร ต่อมาคำว่า ปริมาณน้ำนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าซีบุนซีบุน แปลว่าปริมาณน้ำถัดมาคำว่า เกลือแร่นะคะ อันนี้ก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน ใช้ว่า mineral mineral แปลว่าเกลือแร่ค่ะ ถัดมานะคะคำว่า ขาด หรือว่าไม่เพียงพอ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าฟุโซกุฟุโซกุ แปลว่า ขาดหรือว่าไม่เพียงพอ ส่วนถ้าเราจะพูดว่าขาดสารอาหาร รวมกันนะคะกับคำว่า สารอาหาร กับคำว่า ขาด ก็จะกลายมาเป็นคำว่าเอโยฟุโซกุอีกครั้งนะคะเอโยฟุโซกุแปลว่า ขาดสารอาหาร ถ้าจะบอกว่าขาดน้ำก็คือการเอาคำว่าปริมาณน้ำมารวมกับคำว่าขาดนะคะ เป็นซีบุนฟุโซกุ รั้งนะคะซุยบุนฟุโซกุแปลว่า ขาดน้ำสุดท้ายนะคะถ้าจะบอกว่าขาดเกลือแร่ก็คือเอาคำว่าเกลือแร่มารวมกับคำว่าขาดได้เลยนะคะ เป็นมิเนราดูฟุโซกุอีกครั้งนะคะมิเนราดูฟุโซกุค่ะ